ดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า มันเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอ้ว้ามอ่ะสวัสดีครับ ทุกคนวันนี้ผมก็จะมาลองทำไก่สเต๊ะดูนะฮะ ได้สูตรไก่สเต๊ะมา แต่ผมจะลองทำแบบไก่ทั้งตัวเลย ไก่เต๊ะมันต้องเสียบไม้ใช่ไหมแต่ผมจะลองทำแบบหมักแบบไก่ตัว เราจะเอาเข้าไปอบดูเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไง ไปลองทำกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ ถ้าคุณคิดว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่านะครับ ถ้ายังไงคอมเมนต์มาบอกที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับว่า ผมจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จ มันจะอร่อยหรือไม่อร่อย เดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับ ไปกันเลยเงี้ยวแบบ สเต๊ะแบบอบทั้งตัวเลยิหมักไม่เอาละที้งใช้เกินละนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามันเข้าไปใน ตอนนี้ก็หมักเสร็จละรอนะครับ แล้วเราก็จะใช้เจ้าเตาอบเครื่องนี้นะฮะ แล้วก็จะใช้ไฟที่ความร้อนเปิดแบบ2อันนะฮะแล้วก็จะใช้ไฟที่ความร้อนตั้งไว้ที่200ก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลดมาลดไฟทีหลัง ลดไฟมันปูนปูนหรือเปล่าไม่ใช่ก็วอร์มเตาไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาเอาไก่เข้ากันนะครับ เราก็จะมาปรับอยู่ที่เริ่มที่200ก่อนนะฮะ เปิดบนล่างลองดู โอเคร้อนอุ้ยตอนนี้ก็สีก็สวยละจะหยิบออกมาชิมกันสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย อ้อยไม่ได้กินแน่นอนลักษณะนี้ถ้าไม่มีคนช่วยเอาละครับเพื่อนๆท่านผู้ชม และนี่ก็คือผลลัพธ์ไก่สเต็กของเรานะฮะ ที่ทำกันมันก่อนนอยู่ในถังนะครับ กินไม่ได้ฮะ ไม่อร่อย จบข่าว